กดเลยกดเลยต้องหนึ่งต้องน้ำนี่ขึ้นไป ừ. Ala chi là gì? Hay bột, à? hay bột chơi thế nào? Thì khéo À. ไงนะเงียบข้ามเลย เพราะว่ายืนดูมาจากข้างล่างนะ ผมเพิ่งเห็นเหมือนกัน ใช่ใช่เป็นเขียวเขียวอ่อนอ่ะพอสเนี่ยผมเป็นมือสมเอ้ยผมเพิ่งผมเพิ่งเดินมาเจออครับผมนะเอลรีพอร์ตะเนี่ยจะเซลดีพอร์ตได้ไงเราก็เดินมาเจอเหมือนกันตามสีเขียวดูดิเดินมาเจอพร้อมกันใช่ใช่ผมเพิ่งเดินมาเจอครับ เห็นเขียวยืนบูศพอยู่ครับ เขียว เขียวไหน เขียวไหนเขียู่ไหนอ่ะบอวอยู่ไหอ่ะเดี๋ยวอ่อนมันออกไปแล้วนี่ โรครับสวัสดีครับสวัสดีครับ